วัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับผ้าไหมปักธงชัยกันนะคะ ไปดูกันเลย ความเป็นมาของผ้าไหมปักธงชัยนะคะ ผ้าไหมปักธงชัยได้ชื่อว่า เป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดี กล่าวคือ เนื้อผ้าแน่น สีคงทน สีไม่ตก เมื่อนำมาซัก เนื้อผ้าไม่ยุบ เมื่อนำมานุ่ง เนื้อผ้าไม่ย้อยค่ะ คุณภาพผ้าได้มาตรฐาน มีปริมาณการผลิตมากพอ จนสามารถส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้ค่ะ ่ะหลังจากที่เราดูวิธีย้อมไหมกันไปแล้วนะคะ ต่อไปก็จะนำไหมที่ย้อมมาปั่นเพื่อนำไปทอค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์จากคนที่ปั่นใหม่กันดีกว่านะคะ ว่าเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการปั่นใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ คุณป้าชื่ออะไรคะคุณคำพูค่ะ ค่ะ คุณป้าอายุเท่าไหร่คะ61 ปีค่ะ คุณป้าปั่นไหมมาได้กี่ปีแล้วคะโอ้ทำ50กว่าปีแล้วค่ะอ๋อค่ะ แล้ว นำไหมที่ปั่นนี่มาจากไหนคะอ้าวรับจ้างทั่วไปอ๋อคือรับเข้ามาใช่ไหมคะอ่าแล้วอุปกรณ์ในการปั่นไหมนี่มีอะไรบ้างคะอ้าวก็มีในมีกรงมีทุกอย่างเครื่องทำ นี่นะคะจะเป็นลักษณะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เป็นองค์เป็นกรอักลักเป็นองค์เรื่องมือที่ทำผ้าไหม ค่ะ แล้วรายได้ในการปั่นไหมนี่คิดเป็นยังไงคะเป็กิโลกิโลละกี่บาทคะหกสิบบาท ร้อยก็มีอันยากอันง่ายมีสองอย่างอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะต่อไปนะคะ เป็นวิธีการทอไหมนะคะ เรามาฟังเสียงสัมภาษณ์จากคนที่ทอใหม่กันดีกว่านะคะ ว่าเขาอายุเท่าไหร่ชื่ออะไร แล้วทำมาแล้วกี่ปีมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะ คุณป้าชื่ออะไรคะชื่อสุรีค่ะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะ49คุณป้าทอผ้าไหมมาได้กี่ปีแล้วคะมันก็30 30ปีแล้ว ค่ะ แล้วใครใครเป็นคนสอนทอคะเริ่มแรกเลยเริ่มแรกกับแม่ มาจากบรรพบุรุษบรรพบุรุษ ทอ เป็นอาชีพมาจากรุ่น ต่อรุ่นต่อรุ่น ค่ะ แล้วก็นำไหมที่ทอ นี่นำมาจากที่ไหนคะ เส้นมันก็ซื้อมา ซื้อมาบริษัทป่แต่บริษัทจุนจุนไหมไทย ซื้อมาจากบริษัทจุนค่ะ แล้วอุปกรณ์ในการทอมีอะไรบ้างคะก็กี ก็สวยก็สวยก็แค่นี้ แล้วรายได้คิดเป็นยังไงคะในการทอผ้ารายได้ขายเป็นเม็ดเอาไปขายเป็นเม็ดต่อต่อเม็ดต่อพับต่อลารายได้มันก็ต่อขายเป็นล้าเนาะต่อเป็นลา เป็นลาต่อลามันก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณสักห้าพันแค่นั้นพอ ขอบคุณค่ะ